บ้างครับตอนนี้เราก็ได้เรียนกันไป 3 หน่วยแล้วนะครับ เนื้อหาหน่วยต่อไปนะครับ ก็จะเป็นหน่วยที่ 4 นะครับ ก็จะเป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ ซึ่งสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการใช้งานตัว Google Drive กันเลยนะครับ ซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการในการใช้งานข้อมูลร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ โดยที่เราจะเรียนกันทั้งหมด 5 เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับ สำหรับการใช้งานข้อมูลร่วมกันในรูปแบบต่างๆนะครับ ซึ่ง อันแรกนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับ ก็คือเป็นการแชร์ข้อมูลในรูปแบบของการแชร์ข้อมูลโฟลเดอร์นะครับอ่ารูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นการแชร์ข้อมูลในรูปแบบของการแชร์เอกสารออนไลน์นะครับ ซึ่งเราได้ทดลองอ่าใช้งานร่วมกันในส่วนของเอกสารออนไลน์ในหน่วยที่ผ่านมาแล้วนะครับ ในหน่วยนี้เราก็จะมาดูนะครับ วิธีการแชร์จะแชร์กันยังไงนะครับอ่าอันที่3นะครับก็จะเป็นการแชร์ลิงก์ข้อมูลนะครับ อันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของ a d v a n c e ขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับ ก็จะเป็นการแก้ไขหรือการยกเลิกการแชร์ข้อมูลนะครับ ว่าเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นแล้ว เราก็ยังสามารถที่จะยกเลิกหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่เราได้แชร์ไว้กับบุคคลอื่นได้นะครับ แล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นการจัดการไฟล์เอกสาร หรือว่าข้อมูลที่ได้รับ การแชร์จากบุคคลอื่นนะครับ ซึ่งมันก็จะไปอยู่ในส่วนของการการแชร์ร่วมกันนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ เพิ่มเติมได้นะครับ อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ เราก็มาเริ่มเรียนกันในหน่วยที่ 4 ได้เลยนะครับ